ใจหำหอนคิดแต่น้ำเมียเขา ตอนที่เฮาแรกพบศพตาผู้งามคือน้องมีไผจองแล้วบอกกันดาผัวน้องป้าไอสิอาสาดูแลย้อนหักแท้บอกแค่ดอกคำคนว่ามันบ่อหักข้าไว้เดลาดวงแด แม่ห้างกะสิอาสาดูแลม่เปลี่ยนแต่ใจฮักแท้คนดีย่านแต่เจ้าเดตีว่าอายมันเท่ารัวผัวเก่าที่อยู่กันมาหลายปี คนถามมาดาสิมีสิทธิ์บอกคนดีย้อนใจดวงนี้มันฮักเจ้าเข้าอย่างใจ เป็นภรรยา ปันเทวดา ปันส่งลงมาแปลงสร้าง อยากขึ้นยังล้าง คือน้อยใจไปเดินนาเพื่อนพ้องพวกเขาเสาอย่าไปคิดผิดว่างมาหวมกันแต่งแปลงสร้าง อย่าไปแค่คำโคแต่เจ้า ันท่ารัวผัวเก่าที่อยู่กันมาหลายปี คนธรรมดาสิมีสิบบอกคนดี ย้อนใจดวงนี้มันฮักเจ้าเข้าอย่างใจ มาแปลงสร้าง อยากขึ้นยังล้านคือน้อยใจไปเดินนางเรื่องของตัวเก่าเสาอย่าไปคิดผิดว่างมาห่วมกันแต่งแปลงสร้าง อย่าไปแค่คำโค